พียงแค่กรอกวันที่หวยออกเท่านั้น ก็สามารถเช็ครางวัลที่ท่านได้รับได้เลยตรวจครบ จบในที่เดียวง่ายมากๆฝากขอรวดเร็ว รับประกันความปลอดภัยแน่นอน และยังมีอัตราการจ่ายที่สูงสุดหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ใต้คลิปและสมัครเพื่อสอบถามแอดมินได้ 24 ชั่วโมง